สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูการรันโมเดล MNIST กันนะคะ ในส่วนของไลบรารีที่ใช้ก็จะเป็น TensorFlow ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ เราจะทำการ CD เข้าไปยังผาที่แสดงบนหน้าจอนะคะ จากนั้น CD เข้าไปที่ MNIST with TensorFlow ค่ะ LL ดูนะคะ ก็จะพบไฟล์ดังที่แสดงบนหน้าจอค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะ เราจะเตรียมไฟล์ mnist.py setup.py แล้วก็ submit.sh เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน readme.md หรือที่ระบุไว้บนหน้าเพจของ GitHub นะคะ ขั้นตอนแรกจะเป็นการดาวน์โหลด Data นะคะเนื่องจากว่าบนระบบทารานะคะ ส่วนที่เป็น Computing Unit หรือโนดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Compute Memory หรือ GPU แล้วก็ DGX ค่ะ จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นการโหลด Dataset ทั้งหมดจะทำที่ Frontend Node ก่อนนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ ใช้คำสั่ง module load เพื่อโหลด module singularity ค่ะ จากนั้นทำการ pull image ที่เราต้องการจะใช้นะคะ ในที่นี้คือ TensorFlow 2.3.1 GPU นะคะ คำสั่งดังที่เห็นบนหน้าจอค่ะ จากนั้นรอดาวน์โหลดแล้วก็รอ building สักครู่นะคะ ึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่ง เมื่อเราสร้างซิปไฟล์เสร็จแล้วนะคะ ll ดูจะพบซิปไฟล์ปรากฏขึ้นมาค่ะ จะเป็นไฟล์ tensorflow underscore 2.3.1ขีด gpu.zip นะคะ หลังจากนั้นเราจะทำการรัน script setup.py ที่เราเขียนเตรียมไว้ค่ะ ในส่วนของ setup.py นะคะ ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ tensorflow.org ซึ่งเป็นโค้ดต้นฉบับซึ่งเรานำมานะคะ จะมีส่วนของด้านบนสุดเลย ซึ่งเป็นการโหลด library จากนั้นเมื่อเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นส่วนของการโหลด Dataset ที่เราต้องการใช้ค่ะ ในที่นี้เราจะใช้เป็น Fashion MList Dataset นะคะ เลื่อนลงมาเรื่อยๆ ค่ะคำสั่งส่วนที่เมาส์ไฮไลท์อยู่จะเป็นคำสั่งในการจัดเตรียม Dataset นะคะ โดยที่ดูในเซลล์ถัดมานะคะ ในส่วนที่เมาส์ไฮไลท์อยู่ก็จะเห็นว่าคำสั่งด้านบนจะเป็นการสั่งให้ดาวน์โหลด Data จากตัว Storage ของ Google นะคะ ซึ่งการดาวน์โหลด Data ใด ๆนะคะ เราจะไม่สามารถทำในคอมพิวเมมโมรี GPU หรือ DGX โ o d e ได้ค่ะ เพราะว่าโหนดเหล่านี้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ ทีนี้กลับมาดูในส่วนของ setup.py ของเรากันนะคะ ใน setup.py ของเรานะคะ ก็จะเห็นว่าจะมีการ import library จากนั้นก็จะเป็นการดาวน์โหลด dataset นะคะ แต่แทนที่จะเราจะดาวน์โหลด dataset แล้วก็ทำการ process data ก่อนเลยเนี่ย ใน c o r d Setup .py จะเป็นการดาวน์โหลด Dataset จากนั้นเซฟ Dataset ทั้งหมดเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อ mnet underscore data npy ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการรันโค้ด setup .py กันค่ะ setup .py เนี่ยเราต้องรันอยู่ใน environment ของ TensorFlow อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นคอมมานด์ที่ใช้ก็จะเป็น singularity execute ตามด้วยคอนเทนเนอร์ที่เราใช้ค่ะ ในที่นี้คือ tensorflow underscore 2.3.1ขีด gpu.zip นะคะ จากนั้น command python ตามด้วย code setup.py ค่ะ เมื่อรันโค้ดเสร็จแล้วนะคะ ใช้คำสั่ง ll ดูจะพบไฟล์ mnist underscore data .npy ขึ้นมาค่ะ เมื่อทำการเซตอัพ Data เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดมาเราจะมาดูในส่วนของโค้ด mnist.py กันค่ะ เปิดตัว mnist.py ขึ้นมานะคะ จะพบว่า md.py เนี่ย เราจะทำการ import library เหมือนเดิมค่ะ แต่ในส่วนของการโหลด Data นะคะ แทนที่จะเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต เราจะทำการ comment บรรทัดส่วนนั้นออกนะคะ และทำการเพิ่มให้โหลด Data ขึ้นมาจากไฟล์ที่เราเซฟไว้แทนค่ะ ในส่วนที่เหลือนะคะ ก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะ ในเว็บ tensorflow.org ยกเว้นในส่วนถัดมาที่เราทำการไฮไลท์ไว้ค่ะ ซึ่งส่วนนี้นะคะ เราได้ทำการเพิ่มในส่วนของ debugging set lock device ขึ้นมานะคะ แล้วก็ส่วนของ strategy ค่ะแล้วก็เพิ่ม with loop ขึ้นมาอีกเซตหนึ่งนะคะ การที่เพิ่มโค้ดเข้ามาในส่วนนี้นะคะ เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็น GPU node หรือว่า DGX node ต่างก็มี GPU card มากกว่า1 card ค่ะ GPU มี2 card DGX มี8 card แล้วก็ในส่วนของ command เดิมที่อยู่ในเว็บไซต์ของตัว TensorFlow นะคะ สามารถใช้ GPU ได้แค่การเดียวค่ะ จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ดังนั้นเราจะทำการแก้ไขให้โค้ดสามารถรันบน GPU ที่มากกว่า 1 ตัวได้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทำการสั่งรันงานค่ะ ก่อนที่จะสั่งรันงานนะคะ จะเข้าไปดูในส่วนของ Submit Job ของเรานิดนึง ในส่วนของ Partition ที่เราจะใช้รันในครั้งนี้ก็จะเป็นตัว GPU นะคะ ตัวใช้จำนวนทั้งหมด1โนดค่ะ จากนั้นเวลาที่ใช้งานในส่วนนี้งานค่อนข้างจะรันเร็วนะคะ ตั้งไว้ที่ 30 นาที โมดูลเพิร์เพื่ออันโหลด โมดูลออกทั้งหมดนะคะ จากนั้น โมดูลโหลด singularity เพื่อเรียกใช้งาน singularity ค่ะ ในส่วนของคอมมานด์ที่ใช้ในการรันก็จะเป็น singularity execute dash nv เพื่อบอกว่าเราจะใช้งาน GPU นะคะ ตามด้วย zip ไฟล์ของเราค่ะ เป็น tensorflow 2.3.1 dash GPU จากนั้นคำสั่ง python นะคะ ตามด้วย mnist.py ค่ะ ต่อมาทำการ submit job โดยใช้คำสั่ง hbat ตามด้วย submit.sh นะคะ ใช้คำสั่ง sq เพื่อตรวจสอบนะคะ จะเห็นว่า job ของเรากำลังรันอยู่บนเครื่อง tara g 0 0 1ค่ะ ใช้คำสั่ง sh tara g 0 0 1นะคะ เพื่อทำการล็อกอินไปยังโหนด tara g 0 0 1ค่ะ ระบุรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านของระบบ t a ร a นะคะ จากนั้นเราสามารถใช้คำสั่ง nvidia hmi เพื่อดูการทำงานของ gpu ได้นะคะ อย่างบนหน้าจอจะพบว่า GPU ทั้ง 2 ตัวกำลังทำงานอยู่ค่ะ ใช้คำสั่ง exit เพื่อออกจากโหนด G001 นะคะ จะเห็นว่าเรากลับมาที่ front end จากนั้นนะคะเราสามารถใช้คำสั่ง tail serm out เพื่อดูความคืบหน้าของ job ของเราได้ค่ะ หรือเราจะใช้คำสั่ง vi ตามด้วย serm out เพื่อดูรายละเอียดของงานทั้งหมดก็ได้นะคะ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำสั่ง grep accuracy แล้วก็ s r u r m o u t เพื่อดูในส่วนของ accuracy ได้ค่ะ